สวัสดีเจ้า น้องจื้อนางสาวนัทนรีรังเพชรกะว่าน้องนัดก็ได้นะเจ้า เป็นบูธของร้อยตีราชันรังเพชรสังกัด กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5นะเจ้า ตอนนี้เราก็อยู่หน้าค่ายขุนเนนของเรากะว่า กรมรบพิเศษที่5นะเจ้าก็เป็นค่ายกรมรบพิเศษที่5แห่งเดียวในจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่เจ้า ค่ะแล้วข้างหลังนี้นะคะก็คืออนุสาวรีย์นะคะ พระองค์เจ้าขุนเนนค่ะ ซึ่งเป็นด่านแรกเลยถ้าเราเข้ามาเราก็จะเจอนะคะ แล้วก็พระองค์เจ้าขุนเนนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเดียวกับค่ายของเราเลยค่ะ พระองค์เจ้าขุนเนนทรงเป็นพระโอรสของออกกรวงรามนาลงพระเชษฐา ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฏิบัติพระภารกิจปกป้องประเทศชาติโดยใช้ยุทธวิธีการลบแบบกองโจร เป็นผลให้กองทัพไทย มีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูดังพระวีรกรรมดังนี้ ในสงครามเก้าทัพ ทรงนำกองจร1,800 คน จัดตั้งค่ายฝังตัวในจังหวัดกาญจนบุรี และนอกเขตแดนไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจหาข่าวริดลอนกำลังย่งชิงสเสบียงและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพพมา่าทำให้กองทัพหน้าและกองทัพหลวงของพม่าอ่อนกำลังลงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงเห็นเป็นโอกาส จึงตัดสั่งให้ทัพไทยระดมตีค่ายพม่าทุกค่ายพร้อมกัน ส่วนกองโจรของพระองค์ก็ได้ดักซุ่มตีอย่างไม่ลดละ จนกองทัพพม่าพ่ายแพ้กลับไป ในสงครามปราบ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ทรงนำกองโจร1,000 คน สนับสนุนทัพหลวงของไทย เข้าตีขับไล่กองทัพราวที่ค่ายส้มป่อย ในเขตจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากทัพหน้าของไทยเสียทีถูกกองทัพลาวปิดล้อม พระองค์เจ้าขุนเนน ได้ดักซุ่มโจมตีกองลำเลียงลาว และจับทหารลาวได้เจ็ดคน จึงมีดำริอุบายให้กองโจรปลอมเป็นทหารลาว และพากันเข้าไปเพื่อเผาค่ายทัพหลวงลาว และรับสั่งให้กองอำมาตย์500 คนถืออาวุธสั้นและคบเพลิงโจมตีค่ายทหารจนเป็นผลสำเร็จ กองโจรของพระองค์ ได้ตีกระนาบหลังกองทัพลาวจนสูญเสียเป็นอันมาก และพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง องบังคับการกรมรบพิเศษที่5นะคะซึ่งมีท่านพันเอกเจษดางแสนทนเป็นผู้บังคับการที่นี่ค่ะและข้างหลังนี้นะคะก็คือวิหารรบพิเศษค่ะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวค่ายขุนเนนนะคะ ในวันสำคัญทางศาสนาค่ะ เราก็จะมาประกอบพิธีกรรมที่นี่นะคะ เช่น วันขึ้นปีใหม่ หรือว่าวันสงการนะคะ เราก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันที่นี่ค่ะ ยังไงก็ขอเชิญไปชมข้างในด้วยกันเลยค่ะ โดยกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเนนยังไม่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลและครอบครัว ประกอบกับในปีพศ 2554 เป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ 5ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข้าราชการและครอบครัวของกรมรบพิเศษที่5จึงพร้อมร่วมใจกันจัดสร้าง วิหารรบพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84พรรษา เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระกิ่งนเรศวร พระองค์ประธาน พระบรมสารีริกธาตุพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และใช้เป็นสถานที่ประกอบ ศาสนพิธีของชาวค่ายขุนเนน แบบวิหารลบพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ออกแบบอย่างประณีตผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของหน่วยรบพิเศษให้ปรากฏกล่าวคือนำสัญลักษณ์ของกรมรบพิเศษที่ 5 ที่ประกอบไปด้วยธนูและดาบ พื่อแสดงความเฉียบขาดและรวดเร็ว โดยนำเส้นสายปลายลูกศรและดาบ มาเป็นรูปทรงของซุ้มทางเข้าวิหาร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนักรบพิเศษ ที่มีความหมายเฉียบขาด แหลมคม รวดเร็ว สงบนิ่ง และเคลื่อนไหวตลอดเวลา ่ะและข้างหลังนี้นะคะก็คือกองบังคับการกองพันรบพิเศษที่ 1กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ะ โดยมีพันโทนัทพงษ์ม่วงเกษมนะคะ เป็นผู้บังคับกองพันที่นี่ค่ะ ค่ะ และข้างหลังนี้นะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะ ภายในค่ายของเราค่ะ นั่นก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะ ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่กำลังพลนะคะที่จะไปปฏิบัติงานหรือออกราชการสนามนะคะ ก็จะมาขอพรณที่แห่งนี้ค่ะ ก็ที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อ 13 มิถุนายน ปี 2539 ค่ะ โดยพลเอกพระโจมตามประทีปค่ะ นี้นะคะก็คืออ่างเก็บน้ำนะคะของทางค่ายของเราค่ะ ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองพันรบพิเศษที่1นะคะและข้างหลังของหนูค่ะก็คือกองบังคับการกองพันรบพิเศษที่ 1กรมรบพิเศษที่5ค่ะและอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะ ก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะ มีภูเขาล้อมรอบนะคะ มีต้นไม้สีเขียวมากมายค่ะ แล้วนะคะที่สำคัญเราก็ยังมีลู่ว่ายน้ำสำหรับกำลังพลและครอบครัวมาว่ายน้ำเล่นอีกด้วยค่ะ ก็คือบ้านพักรับรองของหน่วยค่ะ ก็สำหรับแขกนะคะ หรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนหน่วยของเราค่ะ ก็สามารถเชิญมาพักได้นะคะ แล้วนี่ก็คือสวนสุขภาพของค่ายเรานะคะ ก็จะเห็นได้ว่ามีเครื่องเล่นมากมายสำหรับเด็กๆนะคะ เพื่อฝึกพัฒนาการ และก็ความสนุกของเด็กๆค่ะ แล้วเราก็จะมีเส้นทางสำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ตรงส่วนกลางค่ะ ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่ในอนาคต ต้นไม้เหล่านี้จะโตขึ้นและให้ร่มเงา เป็นบรรยากาศที่ดีแก่การออกกำลังกายค่ะหลังนี้นะคะก็คือกองบังคับการนะคะกองพัน รบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ะ ซึ่งมีพันโท บรรณวัฒน์โปร่งจิตนะคะ เป็นผู้บังคับ กองพันที่นี่ค่ะ ค่ะต่อมานะคะ เราก็จะพาทุกท่านมาชม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลของ รพศ5002กันนะคะ จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นโครงการเลี้ยงไก่พันไข่กันค่ะ ซึ่งทางโครงการของเรานะคะ ก็จะมีไก่ทั้งหมด 80 ตัวค่ะ ก็ชชินชมน้องๆของเราได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บไข่กันนะคะ ตามมาเลยค่ะ เป็นโครงการเลี้ยงไส้เดือนค่ะ ซึ่งเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะ นั่นก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ ในถุงนี้นะคะ ก็จะมีน้ำหนัก 1กิโลกรัมราคา 25 บาทค่ะ เราก็จะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนตัวนี้นะคะ กับพวกนงนาของเราค่ะ เพื่อให้พืชพันธุ์นะคะจเจริญเติบโตสวยงามค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะ เราก็ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ แก่ร้านค้าทั่วไปกำลังพลและครอบครัวค่ะ ยังไงก็ไปชมคอนโดไส้เดือนข้างในกันดีกว่าค่ะ ก็คือสถานที่ตึงมดของค่ายขุนเนนของเฮานะเจ้าก็แขกท่านใดที่มาเอลเจียงใหม่ก็แวะเวียนมาเอลค่ายขุนเนนได้นะเจ้าอ่าบรรยากาศดีสถานที่สวยงามแล้วก็เจ้าค่ายขุนเนนของเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเจ้า สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะเจ้า ขอบคุณเจ้า